ผู้เรียนครับ เรามาถึง Unit 10 The Operating System OS โปรแกรมระบบปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในหมวดที่ 10 นี้ มีเพื่อให้เข้าใจถึงการทำงานของระบบปฏิบัติการ เพื่อจดจำคุณสมบัติของอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้แบบกราฟิก หรือเรียกอีกในหนึ่งว่า GUI ใช้คำจำกัดความที่ถูกต้องกับคำนามที่สามารถนับได้และนับไม่ได้กู้โอเปอเรชันซิสเต็มระบบปฏิบัติการกูอี้อินเทอร์เฟซผู้ใช้หมายถึงขั้นตอนมาตรฐาน ที่ผู้ใช้ปฏิบัติตามเพื่อโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ ในปี พศ 2527 บริษัท Apple ได้ผลิตเครื่อง Macintosh เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ทำงานด้วยเมาส์ และส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก Max ได้รับการออกแบบมาโดยมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกในการโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ กูอี้ใช้กับสภาพแวดล้อมแบบ WIMP ได้แก่ หน้าต่าง Window ไอคอน เมนู และตัวชี้ Pointer พื้นหลังของหน้าจอเรียกว่า Desktop ซึ่งมีป้ายชื่อภาพที่เรียกว่าไอคอน ไอคอนเหล่านี้แสดงไฟล์หรือโฟลเดอร์ ถ้าดับเบิลคลิก ที่โฟลเดอร์จะเปิดหน้าต่าง ซึ่งมีโปรแกรมเอกสาร หรือโฟลเดอร์ที่ซ้อนกันอยู่ ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือ โปรแกรมตระกูล Windows เป็นโปรแกรมที่ออกแบบโดยบริษัท Microsoft และนิยมใช้กับคอมพิวเตอร์ประเภท PC เวอร์ชันล่าสุดคือ Windows 10 Mac OS สร้างขึ้นโดยบริษัท Apple และใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh Linux ระบบผู้ใช้หลายรายที่พบบนเมนเฟรมและ Workstation ที่ติดตั้งในองค์กร Unix ซอฟต์แวร์ Open Source ที่พัฒนาภายใต้สัญญาอนุญาตแบบสาธารณะทั่วไปของ GNU เนื้อหาต่อไปนี้เป็นการกำหนดคุณลักษณะของอินเทอร์เฟซจาก A ถึง C บนหน้าจอของระบบปฏิบัติการ Mac OS X ของ Apple โดยใช้คำที่เป็นตัวหนาจากรายการนี้ Desktop หน้าจอพื้นหลังที่แสดงไอคอนและโฟลเดอร์ Doc ชุดของไอคอนที่ด้านล่างของหน้าจอ ที่ให้คุณเข้าถึงสิ่งที่คุณใช้งานได้มากที่สุด ไอคอน คือภาพแทนวัตถุ เช่น เอกสารไอคอน โปรแกรม โฟลเดอร์ หรือฮาร์ดไดรฟ์ เป็นต้น แบบฝึกหัด ให้ผู้เรียน ใส่คำดังต่อไปนี้ A ควรจะตรงกับคำ ว่า desktop dock หรือไอคอนคำตอบคือ desktop ส่วน B เป็นส่วนของ desktop dock icon คำตอบคือ icon ส่วน C เป็นคำตอบของ desktop dock or icon คำตอบคือ dock ต่อไปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานด้านภาษาคำนามนับได้และนับไม่ได้ countable and uncountable nouns ดูที่กล่อง help และตัดสินใจว่าคำนามเหล่านี้ เป็นคำที่เป็นจริงที่สามารถนับได้ และเป็นคำนามที่นับไม่ได้ หรือไม่ขึ้นอยู่กับบริบท โดยให้เขียนตัวอักษร C สำหรับนามนับได้ ตัวอักษร U สำหรับนามนับไม่ได้ หรือเป็นทั้งนามนับได้และนามนับไม่ได้ ตัวอย่างเช่น user email computing edition entertainment Interface Helpbox คำนามที่นับไม่ได้และนับไม่ได้ คำนามนับได้จะเป็นคนหรือสิ่งของที่เราสามารถนับได้ มีรูปแบบเอกพจน์และพหูพจน์เช่นไฟล์โปรแกรมิสเต็มแอปพลิเคชันคำนามที่ไม่สามารถนับได้ เป็นสิ่งของที่เราไม่สามารถนับได้ ไม่มีรูปแบบพหูพจน์ เช่นซอฟต์แวร์มิวสิกโรบอติกมัลติมีเดียเน็ตเวิร์กิงตัวอย่างเช่น a lot of software these days is open source ไม่ใช่ a lot of software these days are open source ในเรื่องของภาษา คำบางคำสามารถนับได้และนับไม่ได้ และใช้กับคำกริยาเอกพจน์ ตัวอย่างเช่น advice equipment news progress ตัวอย่างเช่น the advice he gave me was very useful คำแนะนำที่เขาบอกฉันมันมีประโยชน์มาก คำนามนับได้ต้องมีตัวกำหนด เช่น a the my this ตัวอย่างเช่น I deleted the file yesterday ฉันลบไฟล์นี้เมื่อวานนี้ ต่อมาเป็นแบบฝึกหัด complete this text with a and c or nothing กรณประกอบข้อความนี้ด้วย a and หรือไม่ต้องมีก็ได้ Linux is an operating system and it was initially created as a hobby by a young student Linus Torvald at the University of Helsinki in Finland. Apart from the fact that it's fairly distributed, Linux functionality, adaptability, and robustness has made it the main alternative for proprietary Unix and Microsoft operating systems. IBM, Hewlett Packard, HP, and o the r giants of the computing world, have embraced Linux and support its ongoing development. ข้อสรุปจากบทเรียนนี้ ผู้เรียนเข้าใจการทำงานของระบบปฏิบัติการ ผู้เรียนสามารถรับรู้ คุณสมบัติของอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้งานแบบกราฟิก หรือเรียกว่า GUI ได้ คำจำกัดความที่ถูกต้องสามารถใช้กับคำนามที่สามารถนับได้และนับไม่ได้